11สัญลักษณ์ที่คนขับรถควรจะรู้บนหน้าปัดรถ ซึ่งแต่ละอันมีความหมายยังไงบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับ ผมจอมนะครับ คลิปนี้จะเป็นการอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนหน้าจอที่มีผลต่อการใช้งาน ถ้าเห็นแล้วควรจะหยุดรถนะครับ มาเริ่มกันที่อันแรกนะครับ สัญลักษณ์เตือนความร้อนนะครับ ซึ่งมันจะมีอยู่ 2 แบบครับ คือมันจะเป็นจะมีเกจวัดความร้อนนะ ปกติเกจอยู่ประมาณที่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าใครที่แบบ มันขึ้นมาประมาณ 70-80%อนอันนี้คือต้องรีบหยุดรถแล้วก็เปิดฝาโปรงเลยนะครับส่วนถ้ารถที่ไม่มีเกตเขาจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นบนหน้าปัดนะครับออกสีเหลืองเหลืองสีแดง ผมจะโชว์สัญลักษณ์ขึ้นมาข้างๆผมนี่แหละ ต่อมาสัญลักษณ์ที่2นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์นะครับ ถ้าสัญลักษณ์นี้โชว์ขึ้นบนหน้าปัดรถแสดงว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งของในเครื่องยนต์นะครับมีปัญหานะครับรีบนำรถเข้าศูนย์บริการนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาเป็นสัญลักษณ์แสดงระดับแรงดันน้ำมันเครื่อง ถ้าเกิดสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าแรงดันของน้ำมันเครื่องผิดปกติ ปัญหาส่วนใหญ่อาจเกิดจากน้ำมันเครื่องหายไปในระบบนะครับอันดับแรกให้เรา วัดระดับของน้ำมันเครื่องก่อน ถ้าน้ำมันเครื่องขาดก็เติมเข้าไป ถ้าเติมเข้าไปแล้วสัญลักษณ์นี้หายก็คือไม่มีอะไร ถ้ายังไม่หายแนะนำให้เข้าศูนย์บริการเหมือน ไฟรูปเครื่องยนต์นะครับ ต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ของเบรกมือนะครับ ถ้าเราขับรถไปแล้วครับ โดยที่ไม่ได้ปลดเบรกมือสัญลักษณ์เบรกมือจะค้างอยู่ที่หน้าจอนะครับ แต่ถ้าหากเราปลดเบรกมือไปเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์นี้ยังโชว์ขึ้น แสดงว่าในระบบของเบรกครับเช่นน้ำมันเบรกอาจจะหาย หรือว่ามีอากาศในระบบเบรกแนะนำให้หาช่าง หรือว่าศูนย์บริการเช็คดูเกี่ยวกับเรื่องเบรก ะครับไฟเตือนเรื่องแบตเตอรี่นะครับ ปัญหาแรกอาจจะเกิดจากตัวแบตเตอรี่หรือเกิดจากไดชาร์จนะครับ ซึ่งมาดูที่ปัญหาของแบตเตอรี่ก่อนคือ หลักๆเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด ถ้าเกิดลืมเปิดไฟรถทิ้งไว้นะครับ พ่วงแบตแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลย แต่ว่าผมมีทำคลิปพ่วงแบตเตอรี่ไว้นะครับ เดี๋ยวผมแทรกลิงก์ไว้ด้านบนนี้ครับ ถ้าเรื่องไดชาร์จเนี่ยก็คือก็ต้องเข้าต้องหาช่างนะครับซ่อมเรื่องไดชาร์จแต่คือถ้าเกิดปกติถ้าพ่วงแบตเตอรี่แล้วหายอ่ะ ก็แสดงว่าให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเลย แล้วค่อยมาดูที่ไดชาร์จนะครับส่วนใหญ่แบตเตอรี่จะพังมากกว่าไดชาร์จนะครับหรือว่าถ้าหากรถเราใช้มานานๆแล้วครับอาจจะต้องดูที่ไดชาร์จด้วยยังไงเรื่องแบตเตอรี่นะครับจะเดินทางไกลยังไงก็ลองเช็คแบตเตอรี่เข้าหาร้านแบตเตอรี่ครับเพื่อเช็คค่าโวลต์กับค่า CCA ยังดีอยู่หรือเปล่าหรือเสื่อมหรือยังถ้าเสื่อมก็แนะนำให้เปลี่ยนไปไม่งั้นเราขับรถไปก็แบตเตอรี่หมดกลางทางจะหาช่างหาร้านเปลี่ยนลำบากครับ ถัดมาเป็นไฟเตือน ABS นะครับ ถ้าไฟเตือน ABS ขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้รีบเข้าหาศูนย์บริการเพราะว่าระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกอาจจะมีปัญหาแล้ว ถัดมาเป็นไฟเตือนเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับ airbag ก็อันนี้แนะนำเข้าสูตรอย่างเดียวเลยนะครับ สัญญลักษณ์ระบบช่วยการควบคุมการทรงตัวนะครับ ถ้าเราไม่ได้ปิดระบบมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่แบบเราอยู่ในแบบเขาเรียกว่าเหตุการณ์วิกฤตครับ มันก็จะขึ้นรถมันจะแก้อาการของมันเอง ส่วนถ้าใครที่กดปิดระบบนี้ไว้ มันจะขึ้นมีคำว่าออฟ อยู่ข้างใต้สัญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์นี้จะขึ้นเฉพาะกรณีรถที่เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ มันจะขึ้นคำว่า EPS ก็คือเป็น Electronic Power Steering ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ถ้าเกิดไฟนี้โชว์ขึ้นนะครับ เราควรที่จะประคองรถยนต์เข้าศูนย์ให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบพวงมาลัยในการบังคับเลี้ยวนะครับอันอันตรายมาก อันสุดท้ายนะครับ อันนี้ขอแถมไว้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกนะครับ ซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยมีทั้งไฟตัดหมอกหน้า แล้วก็ไฟตัดหมอกหลังนะครับ แต่ผมอยากจะลดลงนิดนึงว่าขอความร่วมมือว่าเรื่องไฟตัดหมอกหลังนะครับ ควรจะเปิดเฉพาะในกรณีที่แบบฝนตกหมอกลงจริงๆนะครับ แล้วก็ไฟไฟตัดหมอกหน้าด้วยทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ส่วนข้างหน้าเนี่ย มันจะแยงตาคนฝั่งเขาแล้วว่าคนที่ขับรถสวนส่วน ไฟตัดหมอกหลังเนี่ยจะแยงตาคนที่ขับรถตามากๆเลยก็คือ ขอความเห็นใจสำหรับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ อีกนิดอีกนิดนึงอาจจะเป็นสัญลักษณ์ไฟสูง มันจะเป็นจะสัญลักษณ์สีฟ้านะครับบางทีอาจจะบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดไฟสูงนะครับ แต่ว่ามือเราไปโดนค้างไว้ก็อันนี้ถ้าเห็นไฟสัญลักษณ์นี้ขึ้น ก็รีบปรับที่ก้านพวงมาลัยนะให้กลับมาเป็นไฟต่ำปกตินะครับเพราะมันจะแยงตา พื่อนร่วมทางที่ฝั่งที่สวนมาอย่างมากเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ 11 สัญลักษณ์บนหน้าปัดรถที่เราจะเป็นต้องรู้ไว้นะครับ ก็ถ้าหากมีคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามช่องจ็อบนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปของเราก่อนใครนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ